มีอัปเดตข่าวสั้น ๆ ครับสำหรับ MacBook Pro ที่คาดว่าจะเปิดตัวใหม่ในเดือนหน้า แล้วก็ AirPod s ด้วยนะครับมาติดตามชมกันครับว่ามีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะครับ ก่อนหน้านี้ผมเคยรายงานไปแล้วว่า อาจจะมี MacBook Pro รุ่นใหม่ ซึ่งอาจจะอัปเกรดเป็นหน้าจอ 14 นิ้ว และอาจจะเปิดตัวในเดือนพฤษภาคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับ ซึ่งแหล่งข่าวนี้ก็ได้มาจากทวิตเตอร์นะครับของผู้ใช้รายหนึ่งที่ชื่อว่าจอห์นโพลเซอร์ ถ้าใครติดตามเรื่อยๆนะครับ จอห์นโพลเซอร์ก็คือคนที่โพสต์ข่าวเกี่ยวกับ iPhone SE รุ่นที่ 2 ที่บอกว่าวันที่เท่าไรเวลาเท่าไหร่ที่จะเปิดตัวนะครับ นี่ก็คือคนเดียวกัน ล่าสุดครับเขาได้ทวีตข้อความออกมาว่า AirPod รุ่นใหม่นะครับเดิมทีน่าจะเปิดตัวตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้ว แต่ว่ามีการเลื่อนมานะครับคือตอนนี้น่าจะพร้อมแล้ว แล้วก็น่าจะเปิดตัวพร้อม ๆ กับ MacBook Pro ซึ่งคาดว่าจะมาพร้อมกันในเดือนพฤษภา าคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับ ในส่วนของเรื่อง macbook pro นะครับก่อนหน้านี้เคยรายงานไปว่าทาง Apple น่าจะอัปเกรด จากรุ่น 13 นิ้วมาเป็นรุ่น 14 นิ้ว โดยการเปลี่ยนแปลงหลักๆ ในเรื่องของหน้าจอที่ขนาดใหญ่ขึ้นแล้วนะครับ ก็จะมีการปรับปรุงในเรื่องของ Magic Keyboard นะครับ เปลี่ยนจากคีย์บอร์ดกลไกที่เป็นแบบปีกผีเสื้อมาเป็นแบบกลไกแบบกันไกลนะครับ และนอกจากนั้นก็จะมีการอัปเกรดสเปคภายในเพิ่มเติม ใช้ CPU ที่เป็น Intel ใน Generation ที่ 10 นะครับ ซึ่งตามติดมาจาก MacBook Air นะครับ ยังไงเราต้องรอดูกันอีกทีนึงว่าตัว MacBook Pro ในรุ่น 13 นิ้วหรือว่า14นิ้วตัวใหม่เนี่ย จะมาในช่วงเดือนหน้าจริงๆหรือเปล่า ยังไงถ้าใครรอรุ่นนี้อยู่นะครับ ก็แนะนำว่าชะลอการซื้อนิดนึง สำหรับใครที่อยากจะได้ MacBook Pro ขนาดเล็กอยู่นะครับ ยังไงก็ต้องรอติดตามข่าวนี้กันดีๆ นอกจากนี้มาพูดถึงเรื่อง AirPod s กันบ้าง AirPod s ที่พูดถึงนี้น่าจะหมายถึง AirPod s รุ่นที่ 3 ถ้าย้อนความไปนะครับมีนาปี 2019 Apple ได้เปิดขาย AirPod s รุ่นที่2นะครับซึ่งมีการอัปเกรดในเรื่องของการเปลี่ยนชิปใหม่ แล้วก็เพิ่มในรุ่นที่มีกล่องชาร์จที่เป็น wireless ชาร์จใน AirPod s รุ่นที่ 3 นั้นก็คาดว่าน่าจะมีการปรับปรุงจากรุ่นนั้น ไม่แน่ใจว่าจะเป็น AirPod s 3 อย่างเดียวหรือเปล่า หรือว่าจะมี AirPod s Pro รุ่น Lite เข้ามาด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยรายงานข่าวเอาไว้ ซึ่งฟีเจอร์อาจจะยังไม่ถึงตัว AirPod Pro นะปัจจุบันแต่ว่าอาจจะมีการดาวเกตลงมาสักนิดหนึ่งยังไงเราก็ต้องรอดูกันนะครับว่าจะเป็นไปตามข่าวเลยหรือเปล่านะครับณนะจากจุดนี้ถ้าใครรอ macbook pro ตัวเล็ก แล้วก็ต้องการที่จะซื้อ airpods รุ่นใหม่ชะลอไว้ก่อน แล้วก็ไปรอดูตอนพฤษภาคมอีกทีหนึ่งนะครับหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไร ทางทีมงาน iMode จะเกาะติดมาให้ทราบเรื่อยๆนะครับอย่าลืมครับกด subscribe ที่ช่อง iMode Official ครับ จะได้ไม่พลาดข่าวสารดี ๆ แบบนี้ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับให้แจ้งเตือน และถ้ามีข่าวใหม่ คุณจะได้ทราบก่อนใครอย่างแน่นอน ผมต้องไอ้มดลาไปก่อน สวัสดีครับ